ตัดยังไงเนี่ยให้เลอะเนี่ย จะฟูมันจะอร่อย ปกติเขาใช้ใบชะพูที่หอมทำจะได้กินแบบเมี่ยงคำอข้าวสวยโอเคไว้พี่ครับ จุดเลยครับ ไงเนี่ยให้เลอะเนี่ยฮะ เดี๋ยวดูที่ใบข้าวผัดใบเหลืองเป็นไงบ้างแล้วก็มีทำความสะอาดที่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวทุกวันนะเออทุกวัน แต่ถ้าเราเช่ารายเดือนเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนให้ทุกวันไง ชื่อไหมว่าที่เนี่ยที่ติดตามมาเป็นแบบเป็นปีปีนะเป็นปีสองปีนะไม่อยากเชื่อเลยว่าวันหนึ่งได้เป็นจริงถ้าเราเช่าคอนโดนะจ่ายราคาเท่ากัน แต่แต่มันไม่ได้มีบริไม่ได้มีเซอร์วิสไม่ได้มีบริการแล้วนี่มีอาหารเช้าเนี่ยไม่มีมันก็ดีกว่าไปเช่าคอนโดแล้วก็ดีกว่าตรงที่ เราไม่ต้องใช้เงินมัดจำ เราก็จองไปเลย อย่างถ้าไปเช่าคอนโดเนี่ย มันต้องใช้เงินมัดจำเนี่ยสามเดือนอะไรเงี้ย เรื่องอะไรอะจำเลยทั้งห้าหกเดือนให้ คือจะไปหาอยู่ถูกกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันใกล้เสียตื่นเช้าจะเจอคนนั้นบ้างไหมใครคนที่เพื่อนที่ว่า มาจากอเมริกา